เป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูยานวชิระ พระราชจิตจาภรณ์เทิดยานวชิโรถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษ สมัยนั้น พระราชาพระนามว่ากบิลยักษราช ของราชสมบัติในแคว้นกาสี กรุงพาราณสี พระองค์ติดใจในรถเนื้อกวาง จึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดิน จะเตรียมอาวุธสำหรับราเนื้อ มุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียว ทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมตานที เสด็จย้อนขึ้นไปตามสายแม่น้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้น จึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้น สุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแหวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนาน เล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่น ฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้ม ทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมา ทรงคิดว่า พระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวัน จนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียว ชายหนุ่มผู้นี้ จะเป็นเทวดา หรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ เมื่อพระองค์เข้าไปไต่ถาม หากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศ หากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไป แล้วพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้ พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไป เมื่อกลับพระนคร หากพระองค์ถูกหมู่อมาตถามว่า ขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้าง ครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้ เขาก็จะย้อนถามว่า สัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไร เมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จัก เขาก็จะพากันหัวเราะเยาะ จึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อน จึงค่อยถามเรื่องราวทีหลัง เมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อน สุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำ กิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระ ผู้ได้รับการฝึกหัดจริยาวัดแล้ว สุวรรณสามอาบน้ำ ระงับความกระวนกระวายแล้ว จึงขึ้นจากน้ำ นุ่งผ้าเปลือกไม้ สีแดงผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง เอาหนังเสือผ้าเฉวียงบ่า ยกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้าย เตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่า ยิงเวลานี้แหละดีที่สุด จึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบา เมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะ พรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็ว ตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสาม สุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวด ฝูงกวางรู้ว่า สุวรรณสามถูกยิง ต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทาง แม้สุวรรณสามจะถูกยิง แต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ ตั้งสติมั่นค่อยๆ วางหม้อน้ำลง คุยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้ว นอนบนผืนทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงิน หันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่ แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจ แต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่า ในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใคร แม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกัน กล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวด บ้วนเลือดถมออกจากปาก แม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่า ใครยิงเรา ซึ่งยังไม่ทันระวังตัว เพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ ท่านเป็นกษัตริย์ พรามหรือแพทย์ ยิงเราแล้ว แต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้ หนังก็ไร้ประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าเราควรยิง ท่านเป็นใคร เพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิด ยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้ แล้วก็นิ่งกล่อมกลืนฝืนความเจ็บปวด แม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้น พระราชาก็ทรงดำริว่า ไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตาม ก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้น เราไม่รู้ว่า ชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดา เป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธ ก็อาจทำอันตรายได้ เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชา ไม่มีใครที่ไม่กลัว ชายนี้แม้ถูกเรายิงล้มลง ก็ไม่ด่าทอ ไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ จนจับจิตเราควรเข้าไปหา จึงเสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสาม แล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสี คนเรียกเราว่าพระเจ้ากบิลยักษ์ เราออกจากราชมนเทียนเที่ยวล่ากวาง เรามีความชำนาญในการยิงธนู เป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่า มีฝีมือแม่นยำนัก แม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึงเจ็ดก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้ว จึงถามสุวรรณสามว่า เธอเป็นใคร เป็นลูกเต้าเหล่าใคร สุวรรณสามคิดว่า ในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ ถ้าบอกว่าเป็นเทวดา นาคยักษ์ กินนอน หรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่ง พระราชาก็ต้องเชื่อ แต่ควรบอกความจริงเท่านั้น จึงทูลว่า ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษี ผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสาม วันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้ เพราะถูกพระองค์ยิง เหมือนกวางถูกสอนปราณป่า ขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์ นอนจมกองเลือดของตนเถิด เชิญทอดพระเนตรลูกธนู ซึ่งเข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้าย ข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่าย เมื่อยิงข้าพระองค์แล้ว พระองค์จะซ่อนอยู่ทำไม เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนัง ช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่า ข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไร แม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้น ก็ยังไม่ตรัสบอกตามความจริง ตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศร ครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจวิ่งหนีไป เราโกรธจึงยิงเธอ พระโพธิสัตว์ทูลว่า พระองค์ตรัสอะไร ในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไป ตั้งแต่จำความได้ ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัย ลูกกวางและฝูงกวางในป่า แม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์ แม้ฝูงกินนอน ได้ชื่อว่ามีความคลาดอย่างยิ่ง อาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปในป่าเขาลำเนาไกล เมื่อเป็นเช่นนี้ ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใด พระราชารู้สึกละอายใจว่า พระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้ว ยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสาม วางเห็นเธอแล้ว หาได้ตกใจหนีไปไม่ แต่เราโกหกเธอ เพราะความโกรธและความโลภเราจริงยิงเธอ ครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่า ไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพัง จึงตรัสถามว่า เธอมาจากไหน ใครใช้ให้เธอมาตักน้ำ สุวรรณสามสู้อดกลั้น ความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจ บ้วนเลือด แล้วกล่าวว่า บิดามารดาข้าพระองค์ตาบอด ข้าพระองค์เลี้ยงท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้ จึงมาตักน้ำไปให้ท่าน ครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้ว ความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมาก จึงบ่นรำพันว่า อาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ ยังพอมีกินได้อีกหกวัน แต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกนัก แต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไป เป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนู เมื่อบิดามารดาไร้คนดูแล จะร้องไห้บนรำพันหาข้าพระองค์ อีกนานแสนนาน ข้าพระองค์เคยนวดเท้าของท่านทุกเช้า สายบ่ายเย็น เมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ ท่านคงออกติดตาม เที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่า ลูกสามลูกสาม ความโศกนี้แหละทำให้หัวใจของข้าพระองค์วันไหวจากนี้ไป ข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดา ชีวิตคงจะหาไม่แล้ว พระราชาทรงคิดว่า เด็กหนุ่มนี้มีความกตัญญูเหลือเกิน ปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่ง แม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดา เราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้ว เราจะปลอบใจอย่างไรดี เมื่อเราตกนรก ราชสมบัติจะช่วยอะไรได้ เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ ตามที่เขาปฏิบัติมา เขาจะได้เหมือนไม่ตาย จึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลย เรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักทั่วชมพูทวีป เราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงมารดาบิดาของเธอ ให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยง บิดามารดาของเธออยู่ที่ไหน สุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วย ขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่าน ทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์ มีทางที่เดินเส้นเดียว พระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกูจะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์ สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้ว สู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดา ยกมือขึ้นประคองอัญชรี ทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่า พระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาท ขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วย สุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสม ครั้นแล้ว พิษลูกศรก็กำเริบสลบแน่นิ่งไป ลมหายใจก็หยุดนิ่ง เสียงพูดก็ขาดไป ริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิท มือเท้าแข็งกระร้าง ร่างกายเประเปื้อนไปด้วยเลือด พระราชาทรงรำพึงว่า สุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้ เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ ทรงตรวจดูลมหายใจ ก็หยุดนิ่ง ร่างกายก็แข็งทื่อ ก็ทรงเข้าใจว่า สุวรรณสามตายแล้ว ไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้ จึงนั่งเอามือกลุมพระเศียรร้องไห้กร่ำครวญกลางป่าใหญ่ เมื่อก่อน เราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตาย เรารู้วันนี้เอง เพราะเห็นสามตาย ความไม่มาแห่งมรตยูย่อมไม่มี จึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆ ต้องแก่ต้องตายทั้งนั้น สามถูกยิงด้วยลูกศรออาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดหลัด กลับไม่พูดอะไรอีกเลย เราต้องตกนรกแน่แล้ว เพราะกรรมที่เราทำ เราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมือง ยังมีคนติเตียนเราได้ คนทั้งหลายจะชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราในราวป่า ที่ไร้มนุษย์เช่นนี้